่นั่นมันจะเป็นวันหยุดของผมนะครับว่าแล้วผมจะพาทุกคนไปเที่ยวในกรุงเทพนะครับ ไปเที่ยวด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ ก็คือแต่ละจุดนะครับออย่างเช่นสถานีบางสถานี มันเชื่อมกับการเขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยว แต่ละจุดได้ในกรุงเทพนะครับ ก็อย่างเช่นที่ผมจะไปก็จะมีวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพงตรงสถานีสามย่าน แล้วก็ สถานีหัวลำโพงที่เขาจะเลิกใช้นะครับในอีกไม่นานนี้นะครับ เพราะว่าจะมีสถานีที่เป็นฮับหลังจากที่สถานีหัวลำโพงแล้วเนี่ยเราก็จะพาไปที่สถานีวัดมังกรนะครับ แล้วก็สถานีสามยอด ถ้ามีเวลาเหลือนะครับในวันนี้ผมก็จะพาไปที่สถานีสนามชัยนะครับ ซึ่งสามารถเดินทางไปเขาเรียกว่าอะไร ในตรงวัดพระแก้วตรงหอศิลป์อะไรพวกนี้นะครับได้ได้หลายที่เลยนะครับ วันนี้อากาศอบอ้าวนะผมว่าไม่แน่ใจว่ามัน ไม่แน่ใจว่าจะไปรอดไหมวันนี้นะครับ จะเดินไหวไหมวันนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเดินไหวไหมนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาที่สถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวางนะครับนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวางนะครับ อยู่ตรง เดินทางเที่ยวในกรุงเทพในวันนี้นะครับ แล้วก็จะดูว่า เราจะใช้เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินครับเที่ยวในกรุงเทพในวันนี้ จุดแรกที่เราจะไปก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ แล้วก็ลงมาทาง ทางลงนะครับ เขาบอกว่า ห้ามถ่ายภาพในสถานีแล้วก็วิดีโอ ก็โอเคเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายนะ เราก็ถึงสถานีสามย่านกันแล้วนะครับ ก็ไม่รู้ขึ้นทางถูกหรือเปล่า นี่จะเป็นแผนที่ทางออกนะครับ ว่าถ้าเกิดทางออกที่หนึ่งเราจะไปที่อ๋อเนี่ยเราจะไปที่ตรงนี้วัดหัวลำโพง แล้วก็ร่วมมาตันยูเดี๋ยวเราจะไปบริจาคลงศพนะครับ ก็จะมีที่บริจาคลงศพโรงพยาบาลอยู่ในรัศมีใกล้ๆนี้นะครับ เราจะเดินออกไปทางออกที่หนึ่ง นี่ไงครับ แล้วก็มาถึงทางออกตรงนี้แล้วครับวัดหลวลำโพงขึ้นมาได้เลื่อนไป ชืดนั้นถ้ามองซ้ายมือก็จะเป็นวัดหัวลำโพงเห็นไหมเห็นโบสถ์นะครับเราออกมาที่ทางออกที่ ที่1นนะครับ สถานีหัวลสถานี3ย่าน BL 27นะครับ โอเคนะครับ เราเดินออกจากสถานีรถไฟ3ย่านมาแล้วนะครับ แล้วเราก็ออกมาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้าย โอ้โห ตรงนี้ผมไม่ได้มาหนาเนี่ยดูสิ มีตึกสูงดูสิอันนี้จะเป็นทางด้านนี้ก็จะเป็นจามจุลีสแควร์ดูดูนะครับจามจุลีสแควร์ ตรงนี้จะเป็นสี่แยกสามย่าน แล้วพอเราเลี้ยวซ้ายมาเนี่ย เราก็จะถึง เราก็จะถึงอะไรนะมูลนิธิร่วมกตัญญูก็จะมีลอตเตอรี่ขายเต็มเลยครับก็จะมีทางกองทางเครื่องก็จะมีทางลาบด้วย เราไมมาบริจาคหรศพสองร้อยครับนี่เราก็มาบริจาคลงศพกัน เขียนไม่ถูกอะตะจนนานเขียนที่อันนี้ยอหญิงนะ ก็หญิงนะครับก็จะให้ใบเสร็จออกมาครับนี่เราก็จะได้ใบเสร็จอย่างนี้มานะแล้วก็เราก็ทำการติดลงไปติดที่ลงศพ เราจะเอาใบนี้ทากาว แล้วนี้ ใบนี้ ไว้ไปเผา ทากาวแล้วก็ไปทิศทางนะครับ าษมาเผานะครับเขาไม่ต้องใช้ทูบนะในรู้สึกก็ไม่ต้องใช้ทูบนะเราจะเอากระดาษนี้มาเผานะครับ อ่าโอเคในนี้เขาไม่ได้ให้ใช้ทูบแล้วนะครับภายในของ ศาลเจ้านะก็จะมีประมาณนี้นะครับจุดแรกก็จะก่อนเขาจะมีจุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3เนี่ยเราก็แต่เดือนนี้เขายกเลิกไปแล้วนะครับ น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมลพิษเราขอที่ฐานจิตนะครับ ก็จะเป็นจุดตีกองตีละครั้งนะครับ แล้วก็ช่วงนี้คนจะน้อยนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้โห แต่ก่อนนี้นะครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเลยนะครับ ก็จะมีการว่ากราบไหว้าดี๋ขอไหว้ดูโอเค เดี๋ยวเราพาเดินต่อไปนะครับ

ลยนั่งทำอะไรคือเรามองตรงนี้ไม่ คว่ามันติดอยู่ตอนนี้ครับเราพาเข้ามาเดินในส่วนของฝาหโหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย ก็จะเป็นที่สักการะคุณคือเราจะขึ้นไปไหว้ข้างบน พี่ถอดรองเท้าที่ไหนครับโดยปกติก็เราคนไทยเนาะก็จะถอดรองล่างเลยแต่ว่าเดินขึ้นมามันร้อนมากเลย นี่ผม ผมไม่ได้มาหลายปีมากเลย ดูสิข้างในนี่สวยอยู่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์ กาพระประธานในโบสถ์นี่ก็ เราจะใช้พระคาถาชินบัญชรนะโอเค เดี๋ยวเราจะเริ่มสวดพระคาถาชินบัญชรนะครับ ต่อรู้นโมตัสสะพระโตนะฮะโตสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะโตนะฮะโตสมมาสมุทธัสสโตนะฮรโตสัมมาสมมพุทธัสสะ ก็พอไหว้พระเสร็จนะเดี๋ยวเราก็เดินออกไป จะต้องรีบไปต่อ น่าจะเป็นที่สองที่ตรงนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่กี่โมงกี่ยามแล้วเราให้ดูดูความเปลี่ยนแปลงในเมืองนะครับ รอบๆวัดก็จะมีคนมองคอนโดอยู่เต็มไปหมดเลย เราก็เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเราจะใช้รถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะจะใช้รถไฟฟ้าเดินทางไป ต้องเดินตรงนี้ที่มันไม่ค่อยลื่นมันใช้รถไฟฟ้าเดินทางไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเนาะก็จากสถานีสามย่านน่าจะอีกหนึ่งสถานีรถว้าวลองจอดไอ้ถอดรองเท้าเราไม่หายเลยดู นี่เป็นการทำบล็อกครั้งแรกเลยนะเนี่ยถามว่าเขินไหมก็เขินแต่คนอื่นก็คงชินกันแล้วแหละ ฮัลโหล วันนี้เรายังเรายังไม่ค่อยทำบุญเท่าไหร่แต่ว่าเราเราเน้นพาเที่ยว แต่ก่อนนะตรงนี้ก็จะมีนะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็จะมีพวกวัวพวกอะไรพวกนี้นะ ให้เรามาเลี้ยงวัวเอาหญ้ามาบริจาคทีนี้เนี่ยหอมหมูแดดเดียวนี่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าสถานีแต่ก่อนนี้นะตรงนี้มีที่ขายข้าวเป็นทีนี้เดี๋ยวเราก็เดินทางต่อเดินรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนี่เราก็ลงไปสถานี สถานีสามชาติเหมือนเดิมครับเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองมาใช้ใช้บริการนะครับ เราลองมาใช้บริการนี่ซื้อตั๋วอัตโนมัติโอ้เราจะใส่แบงค์ร้อยไป แล้วกดปลายทางก่อน สถานีหัวลำโพงแล้วกดซื้อ 16 บาท ใส่บัตรใส่ธนบัตรเข้าไป ใส่เงินเข้าไป เหรียญออกมาแล้ว เดี๋ยวไปดูมันทอนกันมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นเหรียญหมดเลยจ้า ก็ดีก็ไว้ใช้ในแบบเอาไปใช้โอเคเราได้มาแล้วนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในสถานีเขาน่าจะไม่ให้เราถ่ายรูปเขาจะไม่ให้เราถ่ายวิดีโอบอกให้เราลด ี่ก็จะเป็นภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับ เรามองขึ้นไปตรงด้านบนเราก็จะเห็นนี่นะครับ เห็นไหมรับเดินก็เดินไป จะเดินไปที่สถานีรถไฟนะเรียกว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงนะระบบราง เอ๊ะเราเราเรียกว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงเลยอ่ะเราก็ใช้ทางออก สถานีหัวลำโพงก็จะเป็น ทางออกที่สามนะครับ สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับทางออกที่สามชื่อหมายเลขสถานีก็คือ b แปดนะครับทำไมเราต้องพามาดูที่รถไฟสถานี รถไฟหัวลำโพงนะครับ ก็คือเดี๋ยวอนาคตเนี่ย เขาจะไม่ได้ใช้สถานีนี้แล้ว ก็จะใช้สถานีกลางบางซื่อนะครับ ซึ่งสถานีกลางบางซื่อก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คืนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปทางด้านบนของสถานีหัวลำโพงหัวแต่ก่อนนี้นะ เรามาจากต่างจังหวัดแล้วก็ใช้สถานีนี้แหละนั่งรถไฟมาร้อนก็ร้อนทั้นั่งเราอยู่นี้เราต้องใช้หน้ากากนี่พอหน้าเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาโผล่นี่เลย ะครับในหัวลำโพงเลยนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะ ถ้าเกิดใครมาไม่ถูกเนี่ยครับ ก็ทุกวันนี้ก็จะมีการใช้รถไฟหิวข้าวหิวข้าวก็จะมีร้านค้าเดิมนี่เราจะพาเดินเข้าไปดูข้างใน ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมา20จาก 20 ปีที่แล้ว30 ปีที่แล้วนะครับ โอ้คนก็เยอะเหมือนกัน คนเยอะทุกวันนะผมว่านี่เนี่ยข้าวนะคะโอ้ยสวยงามเดี๋ยวเราจะให้ดูนะ ทางด้านทางด้าน get you out my head Don't know how to cope with being so broken นี่ครับ ภายในหัวลำโพง เป็นอะไรที่โอ้อามากนะครับดูทางด้านบนนี่ต่อไปเราก็จะเป็นแค่ความทรงจำก็คือผมแต่พระจุลจอมเกล้า ยุวหัวนะครับเป็นผู้นำระบบรถไฟนะครับ มาใช้ในประเทศไทย ก็จะมีบางส่วนที่ปิดนะโอเค พี่เดินเข้าไปถ่ายรูปได้ไหม ได้ค่ะ ได้ ได้ I don't want it to stop Even though we fight sometimes and it feels like a war zone I still care about us เก็บเก็บไว้ ขึ้น YouTube ดูครับขอบคุณครับ นี่ก็เมื่อกี้คุยกับพี่เขาโอ้ย มีการพัฒนาขึ้น เนี่ยป้ายบอกเวลาก็จะเป็นแบบนี้นะการทลานี่สวยมาก แต่านี้เวลาอีกประมาณสามนาทีจะได้เวลาจปเดินอบกจาระถานีกรุงเทพนล้วถ่ายตัวเรามั้งถ่ายเก็บไว้เยอะผมถ่ายให้มาไม่เอานี่ผมก็เดินถ่ายแล้ว ผมขออนุญาตเขาแล้ว ขออนุญาตรปภผมก็จะไปเดินดูขบวนรถต่างๆไม่ต้องเห็นหน้าผม ก็ได้มั้ง นี่ภายในสะอาดโอ้สะอาดกว่าแต่ก่อนเยอะเลยดู เป็นระเบียบเรียบร้อยดูนะ มีความสะอาดสะอ้านนะครับ ขยะอะไรไม่มีเลย ดูครับ ไปชานชลาที่สามทับสี่อยู่ตรงไหนครับ ถ้าใครดูเรื่องอันนี้ก็ฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะรู้นะที่เราพามาเดินดู ก็รถไฟครับก็จะเป็นแบบเดิมนะครับ ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็แต่ว่าจะมีรถไฟแบบที่เป็น VIP ที่แบบเป็นตู้นอนเลยนะสายเหนือนี่ก็จะเป็นแผนผังสถานแผนที่นะครับดูก็เขาจะขนสัมภาระมา เราก็เดินมาหน่อยเนี่ยดูสิครับ เพื่อนเพื่อนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนาะคิดถึงประเทศไทยนี่ผมก็ถ่ายมาให้ดูแล้วใครที่เคยใช้บริการรถไฟนะ ก็ดูดีได้เลย ที่สถานีหัวลำโพงคือสิ่งที่ผมแบบทุ่มชมเชยโอยเหงื่อเต็มแบบสิ่งที่ผมชมเชยก็คือว่ามันมีความสะอาดมากขึ้นแล้วก็ คือขยะอะไรนี้ไม่มีเลยนะ ผมเห็นแล้ว เออชอบชอบนี่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงโน้นน่ะก็จะเป็นตัวนอนตัวนอนตัวนอนตัวนอนแบบนี้ติดแอร์นะครับ เดี๋ยวนี้ผมก็คงพาเดินกลับแล้วไม่มีอะไรมากนะครับ เพียงแต่ว่าอยากมาเก็บบรรยากาศ อยากมาเก็บบรรยากาศแค่นั้นเอง เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็ดูไว้นะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะไปใช้สถานีกลางบางซื่อนะครับ ในทริปวันนี้ใช้รถไฟตลอดเลยรถไฟใต้ดินโคตรเหนื่อยเลยต้องใส่หน้ากากช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะนี่เราพามาดูความแบบว่าความเป็นอะไรระบบเดิมนะครับ ระบบเก่าๆนะครับ ว่า เราก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าอนาคตนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก็น่าจะไม่มีอะไรมากใน How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head Don't know how to cope with being so broken Girl, I can't forget about what we said I just wanna เป็นห้องจำหน่ายน่าจะเป็นตลาดรถไฟเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเ มี มีอะไรกินบ้างสังขยามีโคแดงมีเผือกมีช็อกโกแลตอันนี้คืออะไรอัออริจินอลคืออันนี้ ใช่ไหมชิ้นเดียวเหรอ วะเดี๋ยวเราจะไปที่วัดมังกรต่อสถานีวัดมังกรที่เยาวราชให้บรรยากาศรอบๆก็จะเห็นอย่างเี้ยแต่แต่ดีกว่าแต่ก่อนเยอะ ราะว่ามันเป็นระเบียบมันสะอาดครับแต่ก่อนเนี้ยหาบเล่แผงลอยนี่เยอะมาก เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีวัดไปเจอกันที่สถานีวัดมังกรนะ โอเค แค่นี้ก่อนนะ next level. Hey. Going down. Okay, ไม่ต้องเดินขึ้นลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังงงงงจ้างงนี่คือบรรยากาศ คือสถานที่วัดมังกรนะครับ ก็จะมี ปัดงานวาดรูปอะไรทุกนี้เยอะเลย I just wanna love you a little างออกที่สามสือเออมันออกทางนี้เลย ดูดิ ทีนี้งงแล้วดิ ไปทางไหนไปดูแผนที่ก่อน ี่าวัดมังกรก็เดินย้อนกับพี่เนี่ยพอเดินออกมาจากสถานีเราก็เลี้ยวขวานะ จะมาเห็นตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยมใครใครไล่ะเราข้ามมันขึ้นรถไป เนี่ยสังเกตง่ายๆมันก็จะเห็นพวกเนี่ยของพวกขายเต็มขายเต็มผมคิดว่าเดินมาไม่ผิดนะก็ต้องจะเจอขางอ้าวชื่อเจอมีโจ้ต้น้องกระจายเสียงด้วยขนาดความ นี่เราก็เห็นไหมนี่เราก็มาถึงนี่นะอุ้ยนถ้าพอเลี้ยวขวาไม่ กี่เมตรเองเราก็ ถึงวัด มังกร แล้วนะครับ นะครับน้องถ่ายนะฮะผมจะขอเนี่ยครับนหกสองสองหกสี่สามเก้าแปดถ่ายแบบรอบๆได้ปะรอบอุณนะครับผมจะถ่ายลย ขอทราบไปได้ครับ ไม่เห็นมือแต่เลยครับเอาหรอรอบเขาไปกดรสัมพันธ์ด้วยนะ get you out my head Don't know how to cope with being so broke างไม่ได้เขาไม่ให้อัดวิดีโอใช่ไหมเขาไม่ให้อัดวิดีโอเนาะก็แอบแอบไป ถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าไปบอกเลย ขอให้ลงมาแต่ความเจริญรุ่งเรืองโชดช่วงสว่างลงไปนี่ แล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในแต่งดถ่ายวิดีโอนะครับ นี่จะเป็นพระในวัดมังกรนะครับสันเจ้าเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปข้างในเลยอมีความสวยงาม จะพามาเดินดู ก็จะคุยกับนานงไม่ได้ มาช่วงดีนะครับก็คนก็น้อยน้อยเนี่ยมันจะน้อยมากเลยมาวันธรรมดาแล้วก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวนี่เข้ามาไม่ได้นะช่วงนักท่องเที่ยวน้อยนะครับ เราก็เลยสบายนะไม่ต้องรอคิวอะไรนานๆนะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหน้าอีกทีนึง กิจกรรมอันนี้ที่ที่สาม ที่ที่สามของวันนี้แล้วทำการเตัดตลาดไปว่าให้เสร็จเรียบร้อยนี่เนาะเข้าสู่เวลาแห่งการกินกินกินเราเดินไปหาหาของกินกันเอาแล้วนะ ตรกลัวเลยยังไงเรามาเจอแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้าง ช็คเงินก่อนว่าวันนี้เดือเงินเท่าไหร่ ผมเตรียมมาหนึ่งพันนะวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมดไปแล้วสี่ร้อยหมดไปแล้วสามร้อยเล่นอยู่ข้างมากลมเป่าหูเลยนะผมก็เหลืองบแค่หกร้อยวันนี้จะต้องใช้ จะต้องใช้ให้มันพอนะเหลือได้แต่ห้ามขาด ก็เที่ยวกรุงเทพงบหนึ่งพันเนี่ยไปได้ทั้งหลายที่นะ ทั้งกินทั้งตั๋วรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวดูที่ว่าเหลือเน้นๆแล้วเด็เสร็จแล้ว มันจะเหลือเท่าไหร่วันนี้นะครับทีนี้เราก็มาแวะฝากทองไว้ที่ร้านนะครับเตี๋ยวเกี๊ยวยักษ์ สูตรเด็ดแม่นี่เนื้อปู ข้าวมื้อแรกของวันนี้ เราใส่น้ำไปได้นิดหน่อยนะ ผมไม่ค่อยชอบกินน้ำน้ำเยอะ เกี๊ยวยักษ์จริงดูเกี๊ยวยักษ์นะ นี้ยังไม่ต้องปรุงนะรสชาติโอเคอยู่ทีนี้เราปรุงแต่ว่าเกี๊ยวที่กินเนี่ย เนื้อปูคือเนื้อปูจริง ๆ เราอยู่ที่ร้านเกี๊ยว เกี๊ยวยักษ์พอถามว่าอยู่ตรงไหนในพิกัดก็คือถ้าเกิดคุณเดินมาจากวัดมังกรให้เลี้ยวขวาประมาณประมาณ 50 เมตรนะครับ ก็มันก็จะอยู่ตรงหัวมุมปากซอยเข้าวัดอีกวัดหนึ่งอันนี้เราปรุงก๋วยเตี๋ยวแล้วเฮ้ยแต่ว่า เฮ้ย ของแถวเยาวราชนี่อร่อย อร่อยหมดนะผมว่าอร่อยทุกๆ อย่างหลาย ๆ อย่าง แม้กระทั่งกลางคืนอน่ะกระเพาะปลาเจ๊มาลีกระเพาะปลาเจ๊มาลีก็โอเค ชามนี้เนี่ยร้อยห้าสิบนะครับ ไม่รวมน้ำเปล่า ไม่รวมน้ำแข็งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับก็ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มอยู่ คือถ้าเทียบกับ150เนื้อปูเป็นก้อนๆนะครับเกี๊ยวอันเบลเลอร์เลยหมูก็เป็นหมูแบบคล้ายๆ ลมควันนะ เป็นสโมกเลยประมาณนี้หากินยานะไถหน้าทาวคือเราอยู่ย่านไถหน้าทาวเยาวราชนะครับเดินกลางวันนี่ผมเพิ่งมากลางวันครั้งแรกเลย ปกติจะมาแต่กลางคืนกลางคืนก็จะมีอะไรที่แบบเดิมๆ นี่เลยครับ นี่เนื้อปูก็หิวมากเลยวันนี้แบบว่ามือแรกเมื่อกี้ก็ได้กิน เหมือนไวบอฟเฟอร์ตรงสถานีหัวลำโพง ก็ซื้อไปกินอันหนึ่ง เป็นเส้นบะหมี่สด เป็นบะหมี่ไข่เส้นสด เราขอตัวกินข้าวก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ เดี๋ยวจะพาไปเจออีกที่นึงเดี๋ยวดูเวลาก่อน ตอนนี้ไม่รู้เวลาเท่าไหร่แล้ว เดี๋ยวเราเจอกันนะครับ มองตัวเลยเหนื่อยโคตรเลย เหนื่อยชีพฝายเลย วันเนี้วเดินเดอนมาจากแผนที่ผมว่าสถานีต่อไป ผมจะไปลงที่สามยอดนะแต่นี้ผมคิดว่าสามยอดเอาไว้แบบ สุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่สนามไทยกันอยากไปดูที่สนามไทยมันไปที่ไหนได้บ้างนะจริงๆผมอยากไปนั่งเล่นตรงริมน้ำเจ้าพระยา พราะว่ามันสามารถถึงริมน้ำเจ้าพระยาได้ครตรงนี้นเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราค่อยไปที่สนามชัยนะตอนนี้พูดด้วยเดินไปด้วยพูดไปด้วยนี่นะโคตรเหนื่อยเลยเพราะอิ่มใหม่ๆ เราไปเจอที่โน่นเลยนะครับ ถึงสถานีสนามชัย เป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการ โอ้โหสวยดูสิดูทางด้านบนนะครับโอ้ยสวยนะครับ เดี๋ยวเราให้ดูทางด้านตรงหน้าเรานี่คือสถานีรถไฟสนามชัยนะครับ ก็คือจะอยู่ในเขตพระนครที่ วันนี้เป็นวันที่เดินนะ นึกถึงวันที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย ไปเที่ยวญี่ปุ่นดีโคตรเลยท่าเรือราชินีประตูทางออกที่ห้าเดี๋ยวเราจะไปตรงท่าเรือราชินีนะบเพราะว่ายอม วันนี้วันนึง ปกติเดี๋ยวจะขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์ไป ปกติไม่ค่อยแบบเดินเดินไปแล้วพูดไปมันเหนื่อยบอกตรงมันเหนื่อยมากต่อเข้าใจแล้วทำไมแบบยูทูบเบอร์เขาตึงทำไมเป็นอย่างนี้คือนี้เราเราเราไม่รู้ข้อมูลนะเรื่องท่าเรือ ตรงนี้ท่าเรือราชินีเนี่ยตอนนี้ออกไปนี่จะเป็นยังไง นี่คือประตูทางออกที่จะไปท่าเรือราชินี โอ้ข้างนอกแบบว่าสุดยอดแล้ว ข้างนอกร้อนแั่นั้นแท้ท่าเรือราชินีคือตรงไหนวะโผล่มาโผล่อะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยกลับลงไปเหมือนเดิมดีกว่าไหม ก่อนถ้าเรืออะไรชิ้นนี้อยู่ตรงไหนว่างงครับงงโอ้ถ้าจะลงไปก็ต้องเดินลงบันไดขอดูแผนที่ก่อนเดี๋ยวอนี่คือปากคลองตลาดนะกูมาทำอะไรที่นี่ ไม่เข้าใจเดี๋ยวมันคืออะไร คือจะเป็นประตูน้ำสนามตรงสนามชัยนะครับนี่เราใช้ทางออกที่ห้าอ๋อทางออกที่ห้านะครับ นี่โอ้โหเราก็จะเป็นท่าเรือราชินี ตอนนี้กำลังมีการสร้างใหม่กันไปนะคือ เดี๋ยวกันปากวานปากโคตาาเดี๋ยวเราจะพาเดิน ไปดูด้วยเปื่อยโอ้ย ฝั่งตรงข้ามเห็นว่าสวยๆมากๆเลย เรืออัสดานะครับตรงนี้ฝั่งตรงข้ามวัดคือ คือผมไม่มีความรู้ว่าฝั่งตรงข้ามคือวัดอะไรนะ แต่ตรงนี้ทำไมดีว่าเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าจะไป จะไปดีไหมหรือว่าจะเดินกลับ โอเคนะครับสรุปทริปในวันนี้เราก็จบกันที่สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับ คือมีความแบบว่าสถานีรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมีความสวยงามนะครับต้อง ที่ญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสเกาหลีอะไรเงี้ยผมว่าที่บ้านเราสวย 1. สร้างใหม่ 2. ตามวัฒนธรรมบ้านเรานะครับ แล้วก็ทีมนี้ไปต่อมาได้แบตจะหมดนะครับ แบตจะหมดแล้วก็เหนื่อยมากเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่เดินทางแบบนี้นะ แบบว่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงรถไฟฟ้าแล้วก็ไปโน่นไปนี่ไปได้สามสี่ที่นี่ก็แบบเหนื่อยนะจริงๆเราสุดยอดเหมือนกันนะ ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะกลับ บ้านกันเลย กลับที่ห้อยขวางค่ารถไฟใต้ดิน จากห้อยจากนี้ไปห้อยขวางก็ 42 บาท 42 บาท ผมว่าเป็นการเดินทางที่ประหยัดแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนะ โคตรเหนื่อยเลยนี่บางทีก็แบบเขาไม่ให้ถ่ายจริง ๆ แล้วนี่ลงมาถูกหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่ลงมาผิดอีกไม่ได้ดูอะไรเลย โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เราก็เดินทางกลับบ้านกันวันนี้ใช้เวลาประมาณ 3 หรือ 4 ชั่วโมงนี่นะครับ เดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้กี่โมงละไปไหนว่าไปวัดมังกร สีลมโอเคฝั่งซ้ายมือนี่ครับ สถานีสนามชัยข้างบนก็สวยงามมาก คือเดี๋ยวนี้เขาทำสถานีแบบ ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้เข้ากับจุดที่เราจะไปเราจะซูมไม่เห็นนะนข้างในภายในสถานีก็เห็นไหมมันเป็นแบบวนลูปแบบวงกลมอ่ะตรงนี้รถไฟมาแล้ว รถไฟมาแล้ว โอเค เดี๋ยวเราก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านก่อน ลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ